โอกาสที่แม่งจะปิงปองประมาณ 80ถึงาเอาละผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่าเหมือนเดิมนะครับ มางบ 1,000 บาทนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามไปกับช่องนิดนึงนะครับผม ตาแรกผมขอลงไปที่น้ำเงินก่อนเลยนะเพื่อนๆดูลายแล้วแดงแม่งมาทั้ง 4 ตัวนะครับ ไม่น่าจะ5เล่นน้ำเงินดีกว่าเนาะ อัพแม่งหมดไปเลยนะครับ เอาอินหนึ่งพันเย็ดเคบล็อกแปดสวยงามครับ มาอย่างไว ไปอย่างไวครับเยเดอแบบนี้ขอกระโดดไปแดงแบบหมดแม็กเลยนะครับ แดงแบบแบบหมดแม็กนะ 2,000 นะครับ ถ้ารอบนี้มาแดงนะเพื่อนๆ ผมจะเล่นแบบปิงปองนะฮะ ารอบนี้มันมาแดงนะ เล่นแบบปิงปองไปเลยลายน่าจะมาปิงปองแล้วอะมาแบบนี้นะ ลองดูครับ รอบนี้มีสองทางเท่านั้น หมดจะได้ไปต่อ ไปหงายสวยๆมาก่อนนะเจ็ดสวยงาม โอ้โหเย็ดเคอ้าวแปดแต้ม เอาเรื่อง โอ้โห เนื้อฟ้ายังมีฟ้า เย็ดโคกมา ขอกระโดดไปน้ำเงินต่อนะครับ หมดแม็กเหมือนเดิมเหลือ 3 9้าครับ หมดไปเลยนะหมดแม็กนะ ถ้ามาแดงแบบนี้นะครับ ต่อไปน่าจะปิงปองแล้ว ไปดูน้ำเงินนะครับ โอกาสที่แม่งจะปิงปองประมาณ80-90%เลยนะ เพราะว่าลายที่ดูมาเนี่ย มันไม่มีปิงปองเลยนะครับยังไม่ปิงปองนะ มาดูกัน เฮียรู้ยังไงครับ เจ็ดแต้มโอ้โหได้ห้าว่ะอ้าวสวย เย็ดแค่ไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดแต้มโอ้โหปิงปองจริงๆครับเพื่อนๆเพื่อของจริงเขาเรียกว่า เทคนิคปิงปองเอาอินนะครับ เอาเรื่องไปเจ็ดพันแปดแล้วครับงบแค่พันเดียวนะ เพื่อนๆวันนี้แค่พันเดียวนะ ขอเล่นแดงนะครับ 3,500แล้วก็เล่นเสมอเอ้ย3,800 แล้วกัน เล่นเสมอติดไว้หน่อย ดีกว่าไหมอ่ะเสมอเล่นไว้หน่อยแล้วกัน500นะครับ กลัวแม่งออกสีเขียวอะติดไว้หน่อยนะครับ ไม่กล้าเอาอินนะ แม่งมาขนาดนี้แล้วอะกำไรตอนนี้ถืออยู่2,500นะครับ ถ้าแดงอีกคือแม่งพะโลเจกบอกเลยปาโลเจกครับ เจ็ดแต้มยังไงก็รับประทานครับ เพื่อนๆ 3,001ครับผม อู้หู เอาเรื่อง เอาเรื่องครับ กระเบื้องแตกด้วยเอ็เค กระโดดไปอยู่น้ำเงินต่อครับ แต่ไม่ค่อยมั่นใจนะ รอบนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะ ขอเล่นติดไว้หน่อยหนึ่งแล้วกัน เอาเศษก็พอ จะพอแล้ว เพราะว่าพันเดียว แม่งมาตั้งหมื่นกว่านี่คือแม่งสุดยอดนะ ติดเสมอไว้หนึ่งร้อยนะครับ ผมว่าแม่ง แม่งต้องมีเสมอ ต้องมีเขียวอะ่ะ ติดไว้หน่อยแล้วกัน อ่ะ รอดู ถ้าแม่งออกน้ำเงินมาน่าเสียดายนะครับ เพราะไม่ได้ออกอินนะรอบนี้ เอาเรื่อง เฮ้ย เฮ้ย โอ้โหเย็ดมาก ออกเสมอเฉย อู้น่าเสียดาย ไม่มีผิดสักรอบอะเพื่อนๆ วันนี้กูไปทางไหนก็ออกทางนั้นนะครับ เล่นเทคนิคปิงปองนะครับโอ้โหเอาเรื่องนะ โอเคนะทุกคนงบ 1,000นะครับได้กำไรไป 1,700กว่าบาทนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครอยากตามมาที่เดียวกับผมนะครับใครมีเทคนิคดีๆคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลย ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผม ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับ ทักหาแอดมิน รับโปรรับเลยทันที นะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ